คือเหตุการณ์นะตอนนั้นคือถ้านะตอนนั้นสิบสี่ก็คืออ่ะช่วงมสามหนูก็จะแบบเอ้ยอย่างที่บอกนะ ที่แรกก็คือ เรียกว่าก็ยังไม่ได้มีเซนอะไรแต่แล้ววันคือวันหนึ่งอ่ะที่บ้านนะเหมือนอารมณ์แบบไปส่งเพื่อนพี่ชายกลับบ้านก็ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่แบบอยู่นอกตัวเมืองอยุธยาอ่ะหนูก็เลยแบบก็ไปด้วยกับเขาเนี่ยก็นั่งรถกันไปแล้วหนูอ่ะสมัยนั้นนะ คือนั่งหลังกระบะ นั่งหลังกระบะรถเลยแล้ว ช่วงขาเข้าไปส่งพี่คนนั้นอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะ มันมาเรื่องเรื่องมันเริ่มเกิดจากหลังจากคือขากลับ ขากลับช่วงนั้นก็น่าจะตีสักห้าห้าหกโมงเย็นอ่ะโอเคแหละเริ่มจะมืดแหละหนูอะหนูก็นั่งมองทางมาหนูก็นั่งมองทางปกติจนแบบผ่านผ่านข้างทางที่หนึ่งหนูจำได้แบบชัดเลยนั่นอะหนูก็เห็นมันเป็นสัตว์เล็กๆน่าจะเรียกสัตว์ตายายไหมน่าจะชชยพี่เป็นสัตว์น้อยๆหนูจำสีได้สีแดงๆตรงนั้นเลยแล้วหนูอะก็ดันดันไปเห็นน่ะเขาเรียกเลยนะอารมณ์แบบคุณยาย พอเราเหงนก็ขนลุกก็เห็นแบบเป็นคุณยายเลยชัดเจนว่าคือแบบใส่แบบเป็นเสื้อแบบคอกระเช้า สีขาว แล้วก็แบบเป็นผ้าผ้าถุงแบบ อ่าเขาเรียกว่า สีแบบ ออก อ่าส้มส้มเหลืองเหลืองอะพี่ อืมอืมอ่าประมาณนั้น อ่าเสร็จแล้วหนูก็ไม่ได้คิดอะไร อย่างที่บอกก็คือ ก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นคนเพราะไม่ได้น่ากลัว ก็ผ่านไป อ่าพอการหลังจากนั้นผ่านไป ก็คือพอเหมือนหนูมาเรียนแหละ ก็คือพอเหมือนแบบมาเรียนมาโรงเรียน ก็ วันนั้นเลยของโรงเรียนก็คือ มันเป็นเช้าวันหนึ่งที่แบบ ประมาณ ตีสามหกเจ็ดโมงช่วงที่เพื่อนเมื่อก็จะเข้าแถวกันครับแล้วพอดีเพื่อนหนูอะเพื่อนหนูเขาป่วย เขาไม่สบายหนูก็เลยต้องไปห้องพยาบาล เป็นเพื่อนเพื่อนครับก็คือไปอยู่กันสองคนห้องพยาบาล ให้ให้นึกถึงสถานที่ก็คือ ห้องพยาบาลตอนเช้าอีกคือเขาจะเปิดไฟแค่หน้าเคาน์เตอร์พยาบาลก็คือช่วงส่วนข้างหน้า อืมค่ะ แล้ว อีตรงข้างหลังคือครูก็ครูเขาครูห้องพยาเขาไม่ได้เปิดไฟก็อยู่กันสองคนนะนาทีแรกอ่ะก็เหมือนเหตุการณ์ก็ปกติก็นั่งนั่งเหมือนแบบหนูก็นั่งเล่นอยู่แบบเตียงค้างที่เพื่อนนอน อืม แล้วเหมือนอยู่ดีๆอ่ะก็ก็ได้ยินเหมือนเสียงน้ำไหล อ่า เสียงน้ำไหลนั้นหนูสงสัยหนูก็เลยเดินไปดูใครเปิดปะวก็ไม่ได้เปิดที่ณตรงนั้นคือน้ำไม่ได้เปิดหนูก็เดินไปดูก่อนเอ้าน้ำไม่ได้เปิดอ้าวแล้วได้ยินได้ไงวะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไร จนเหมือนพอรอบสอง พอหนูแบบกลับมานั่งที่เดิมน้องกลับมานั่งข้างเตียงเพื่อน หนูได้ยินเสียงเหมือนตรง อ่าช่วงหัวเตียงมันจะมีตู้ยาพี่ เหมือนตู้ยามันเขย่าตู้ยามันมีเสียงเตือนเหมือนคนเขย่าพี่ หนูแบบอะไรวะ หนูก็งงงเริ่มเอ๊ะเอ้า เกิดอะไรขึ้นในห้องพยาบาล หนูก็งงอยู่แค่สองคนแบบเอาเอาอะไรอะเกิดอะไรขึ้นก็งงเสร็จแล้ว เสร็จแล้วพี่เหมือนแบบเสียงมันก็เริ่มดังจากรอบตัวหนูอะหนูแบบเอาแล้วไม่ใช่ปัญญาแต่คือหนูไม่ได้ถามนะว่าเพื่อนคนนั้นได้ยินกันตรงเอง อ่ะหนูก็เลยแบบยังไงอะก็กลัวเนาะก็แบบรอก็รอเหมือนแบบทีแรกก็นั่งนั่งนั่งหลงบนเตียงต่อมาก็มานั่งอยู่ซอกเตียงตรงเรื่องนึงหนูก็เลยแบบ อ่ะเอาละใช่ปะวะคิดใจคิดแล้วคิดใช่ใช่ปะวะอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบออดออดเข้าเข้าแถวเหมือนแบบ อ่ะหมดเวลาหมดก็คือเข้าเรียนหนูก็เลยพูดว่าไปแล้วนะแกไปแล้วหนูก็เดินออกจากห้องพยาบาลไปเลยอ่ะ พอตรงตรงนี้เสร็จปุ๊บหนูก็ไม่ได้ถามเพื่อนนะไม่ได้คุยต่อว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวะ อแล้วหลังหลังจากนั้นก็คือเขาเรียกว่าเหมือนพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปเหมือนหนูก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แบบจะแบบจริงจังว่าเกิดอะไรขึ้น ครับ จนเหมือนแบบพอถัดจากน่าจะแบบอ่าผ่านไปนานประมาณหนึ่งทีก็เริ่มแบบอ่ะไปกินข้าวกัน ไปโรงอาหารก็ไปนั่งกับเพื่อนคนก็เยอะแยะเนาะช่วงพักกลางวันเราก็แบบ ก็เหมือนแบบนั่งกันอยู่เยอะแยะก็เลยแบบอ่ะก็กินแค่ก็นั่งกินข้าวเพื่อนๆสักพัก ก็เริ่มยินเสียงดนตรีไทยหนูก็ยังงงว่าดนตรีไทย มาจากไหนวะหนูก็นั่งคิด มาจากไหน มีจริงๆหรอ หนูก็แบบ ทั้งที่ห้องดนตรีไทยกับ อ่าโรงอาหารนะพี่ห่างกันนะพี่ก็น่าจะแบบ ค่อนข้างไกล เสียงไม่น่าถึงหนูก็แบบ มาจากไหนอะหนูก็แบบอ้าวเสียงมีเสียงดนตรีได้ยังไงวะ คืออย่างที่บอกพอหนูหนูหนูแบบอย่างที่บอกเหมือนโฮเวลเนาะ ก็ไม่ได้ถามใครเช่นเดียวกัน จนเหมือนแบบสำหรับที่โรงเรียนนี้ที่มันชัดเจนที่สุดก็คือ มันมีวันหนึ่งก็คือหนูอ่ะก็เหมือนตอนเช้าเช้าต้องทำเวรใช่ไหมพี่วีน้องโมนน้องโมนแป๊บหนึ่ง เราย้อนกลับมานิดนึง ก่อนก่อนจะเลยไป พี่ถามโมนหน่อยว่า ไอช็อตที่จังหวะเราเห็น เราเราได้ยินเสียงดนตรีไทยเนี่ย เราได้มีโอกาสแบบลุกขึ้นไปยืนมองไหมว่าแบบ เฮ้ย มันมีการที่นักดนตรีไทยโรงเรียนเราซ้อมดนตรีไทยหรือมีการซ้อมลงซ้อมซ้อมลำอะไรในสิ่งที่เราได้ยินไหม ค่ะ ถ้าณจังหวะนั้นอะคือหนูจำได้ว่าตอนที่เดินผ่านห้องอะคือมันก็ไม่ได้มี ไม่ได้มีใครทำอะไรอยู่แล้วพี่ ครับ ก่อนจะมากินข้าวอะก็คือไม่มีใครเขาซ้อมมาเลยแล้วคือเป็นเวลาพักเบรกที่ทุกคนแบบ อ่า ไปกินข้าวทุกคนแยกย้ายกินข้าวก็คือตรงเนี้ยคือมั่นใจว่าไม่มีแน่นอน อืมก็คืออเราเราเราเช็คแล้วเราคิดว่าไม่มีแน่นอน ใช่ค่ะเพราะเหมือนเบรกเบรกอารมณ์เหมือนสมัยนั้นถือว่าเบรกพร้อมกันพี่ครับทุกสายชั้นเรียนเบรกพร้อมกันค่ะ อ่าแล้วก็มา มาอีกเหตุการณ์หนึ่งอ่ะ อันนั้นน่ะคือ ก็คือห่างห่างตาอนนี้ไปครับพี่ ก็คือค่อนข้างที่จะอันนี้ถือว่าชัดเจนกว่าอื่นตรงที่ วันนั้นแหละ คือเช้าเช้าก็เหมือนทำเวรกับเพื่อนเนี้ย ก็คือ ก็น่าจะ ช่วงเจ็ดโมงอะไรเงี้ยพี่ก็คือมันเราก็จะมีห้องเรียนเราใช่ไหมพี่ห้องเรียนหนูแล้วก็ข้างห้อง วันนั้นน่ะเหมือนไม่แน่ ไม่แน่ใจว่าถังน่าจะเป็นถังขยะถังขยะที่ห้องไม่มี แล้วก็เลยไปยืมห้องข้างมาครับ อ่า ตอนตอนเข้าวิวทางขยะ ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไร แต่ตอนจังหวะที่เอาเคเสร็จแล้วเอาฟังขยะไปคืนเขาไปคืนห้องข้างจังหวะที่เดินออกมาจากห้องแคบใจต้องใช้คำว่าไม่ถึงนาทีพี่วีหนูก็หนูได้ยินเสียงก็เหมือนแบบเสียงโตก็เขาเรียกนะโตเลคเชอร์ใช่ไหมพี่ครับ เหมือนคนเหมือนแบบคนขยับเก้าอี้อะพี่หนูก็แบบเฮ้ย แต่อันเนี้ยคือหนูกับเพื่อนได้ยินทั้งคู่เราเดินเข้าไปดู ไม่มีคนนี่ว่ะอืมอ้าวหนูก็ฟังอ้าว เกิดอะไรขึ้นวะไม่มีคนแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรวะปกติห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่เหมือนมันอยู่ติดกับห้องหนูคือเราปกติถ้าไม่เจอเหตุการณ์เนี้ยคือปกติเราจะเข้าไปนั่งเล่นกับห้องนี้ แต่ห้องเนี้ยจุดสังเกตมีอย่างทพี่วีที่แบบหนูบัดเพิ่งสังเกตกันอืม คือห้องเนี้ยเขามีหิ้งพระหนูไม่เคยถามครูนะว่ามีไว้ทำเขามีหิ้งพระหนูก็งงว่าเออวะก็เลยแบบ คือแบบแบบกลับกลับที่เนี้ยคือมันก็จะแบบประมาณนี้พี่แต่เออาร์แบบนิดหน่อยว่าอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็งงๆกัน แต่อันนี้คือถือว่าชัดเจนสุดแบบได้ยินเพื่อนหนูได้ยินหนูก็ได้ยินตัดสินใจเดินไปดูของคุณก็บอกว่า แกไม่มีคนนี่วะเออ ฉันก็งงแล้วแล้วทำไมตัวเลนเชื่อมันดังวะก็เลยงว่าอ้าวใครยกอะไม่รู้ก็เลยมองหน้ากัน ก็เลยพากันเดินออกมาก็ถ้ากับกับที่ที่โรงเรียนสมัยมัธยมก็จะอารมณ์ประมาณนี้พี่วีถ้าของหนูนะก็คือถ้ามองกว้างคืออ่ะค่ะก็ก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้เลยถ้าถ้าถ้าให้เล่าในในส่วนพาร์ทของอ่ะ โรงเรียนสมัยมัธยมต้น อืม ค่ะ และเหตุการณ์ต่อจากนี้หนู หนูยังยังมียังมีรู้ความรู้สึกต่อจากนี้อีกไหมว่า มันไปเจอมัน อันนี้คือช่วงแค่มอต้นถูกไหม ใช่ค่ะ มันมีเหตุการณ์ของการได้ยินเสียงแบบเนี้ย เพิ่มมากขึ้นไหมในช่วงที่เลยจากมอต้นไป อ่าพอจบจากที่นี่ ก็คือหนูก็มาต่อที่ใหม่ ก็คือไม่ได้ต่อมาปางเรียนเดิมก็ถือว่าเป็นเด็กสายสามัญ ครับก็คือมามาเริ่มมามาเริ่มที่ใหม่ใน อ่าโรงวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็คือถือว่าเป็นเขาเรียกอนะก็ถือว่าเด็กเด็กสายชีพคนหนึ่งอ่ะพอมาเริ่มปวชหนึ่งที่ใหม่ ครับหนูก็ คือนะ นะเขาเรียกนะนะไปเรียนช่วงช่วงแรกก็เหมือนปกติก็เรียนก็ไม่ได้อะไรกับใครไม่เจอไม่อะไร อืมจนเหมือนวันหนึงแหละ เราก็แบบเริ่ม เริ่มเริ่มเริ่มไปที่แบบ ก็คือเขาเรียกนะฟิลฟิลเหมือนเขาเรียกอะไรนะ เหมือนนังผีพี่วียังไงอะไฟเหมือนจะตกไฟเหมือนจะตกแต่ไม่ตกกระพริบกระพริบกระพริบกระพริบอ่าอ่า หนูก็แบบกระพริบเลยแล้วสักพักวันนั้นเหมือนคือส่วนใหญ่หนูหนูจะอ่ะก็ถือเรียกว่าเป็นเด็กคอมอะอยู่ตึกคอมเยอะแล้วคือวันนั้นอะก็นั่งเรียนอย่างเงี้ยแหละแล้ววันนั้นแบบหนูก็นั่งหลังห้องเนาะแล้วก็ติดกระตูตู้หนึ่งครับ อ่าแล้วสักพักหนูก็นั่งเลยแบบ ก็เหมือนทีแรกก็แบบ ไม่ได้สนใจนะที่แรกแบบเขย่ามันก็เป็นเสียงนี้เลยใครเขย่าตู้ เสียงเขย่าตู้หนูบอกคือเอาเอาแล้วไง หนูคิดแต่เอาแล้ว ใครเขย่า ทีแรกไม่ได้สนใจ แล้วเหมือนพอเขย่าสองหนูกันไปมองเฮ้ยแต่ตู้ก็ไม่ได้เปิดมันก็ไม่มีใครนี่วยคืออะไรเนี่ยหนูแบบเอาแล้ว คืออะไรก่อน เดี๋ยวนะน้องโมเขาในช็อตที่ตู้เขย่าเราหันไปมองไหมหันพี่มีอะไรไหมหนูอยากรู้ไม่เห็นใคร มีอะไร เพราะว่าเอาง่ายๆให้พี่วีให้วีนึกภาพตามแบบนี้แล้วว่าตู้ตู้อยู่ข้างหลัง แล้วโต๊ะที่หนูนั่งก็คือติดกับตู้เลย อืมอุ้ยอ่า เอาไง่ายว่า อ่า โต๊ะที่หนูนั่งอ่ะ ห่างจากตู้ก็ไม่น่าถึงเมตร ก็ถือว่าไกลมาก ขนาดนั้นเลย หนูก็แบบครับ เอาแล้วหนูแบบเอาแล้วแบบใช่ปะวะเอาแล้วอ่ะคงใช่แล้วแหละหนูแบบอ่ะ ก็เริ่มแบบ เริ่ม่ายแล้วจนเหมือนแบบ ก็เลยแบบ อ่า มันก็ ก็เหมือนแบบยังไม่ได้น่ากลัวเท่าเท่าที่เท่าเท่าที่หนูรู้สึกนะหนูก็แบบโอเค ก็คงไม่มีอะไรมั้งก็อาจจะคิดแบบอาจจะแบบเหมือนเหมือนเดิมแววบอกว่าวะ คิดไปเองปะเนี่ย ก็ไม่ได้สนใจจนตึกเดียวกันตึกนี้เลย ผ่านไปอีกหลายเดือนจนเหมือนแบบหนูก็จากเหมือนพอย้ายจากเรียนห้องเรียนนี้ วันนั้นมาเรียนห้องเรียนหนึ่งห้องติดกันเลย ห้องติดกับห้องนี้เลยพี่วีหนูก็แบบน่าจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนเพื่อนเหมือนแบบออกจากห้องไปแล้วแล้วก็เหลือหนูกับเพื่อนสองคนในห้องนั้นอ่าแล้วหนูก็เป็นประเภทที่ชอบนั่งหลังห้อง วันนั้นก็นั่งหลังห้องอีกเช่นเดิมอีกเช่นเดิม นั่งหลังห้องแล้วแล้วเหมือนหนูก็นั่งเหมือนแบบก็เหมือนน่าจะน่าจะเล่นในคอมนั่งทำอะไรทั้งอย่างกับเพื่อนอะแล้ว แล้วอยู่ดีๆอะหนูอะทีแรกอะหนูก็แบบ ก็นั่งอยู่แล้วเหมือนหนูไม่ได้สนใจแล้วเพื่อนมันก็ทักมาว่ามึงมึงนี่เสียงอะไรปะหนูบอกหนูบอกเสียงอะไรมึงมันก็เลยทำให้ดูมันบอกว่าเนี่ย เสียง อ่า เคสเคสคอมอะพี่ มันก็ขอให้ดูเนี่ยมึงมีเสียงเคาะเคาะเคสแบบเนี้ย มันก็เขาให้ดูแล้วก็แบบน้องโมแป๊บนึงนะ หนูกำลังหมายถึงเสียงเคาะแบบนี้เหรออะไรอย่างนี้เหรอแบบเนี่ยที่พี่เคาะอยู่มั้งอ่าเสียงเลยนะอะไรอย่างนี้ปะอ่าคล้าย ๆ แบบนั้น แต่แค่ว่าจะดังกว่า แต่แล้วหนูก็แบบเสียงเสียงคอเคสมันบอกว่าเสียงเนี่ยคอเคสแบบนี้มึงเออแล้วหนูก็เลยบอกว่าทีแรกหนูก็นิ่งเนาะ เป็นคนเป็นคนนิ่ง เป็นคนไม่ทักนิ่งครับและและสักพักพอพอมันหยุดเคาะเสียงเคสที่ว่าพี่มันก็ดังขึ้นจริงๆแล้วก็มาตามไปด้วยเสียง ฮือหนูตะเอาชิบหายอะหนูมาเอาเลยเออว่าอย่างนี้เลย หนูก็แบบ หนูก็เลยบอกว่า มึงไม่น่าทักเลย มีฮือมาด้วยเหรอ ร้อง มีเสียงร้องออกมาด้วยเลยเหรอ ใช่ เออใช่ พอมันหยุดนิ่งไป เขาเคาะส่วนมาเลยแล้วเขาก็ร้องไห้ หนูก็ว่า มึงไม่น่าทักเลย กูได้ยินตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่กูไม่ได้ทักกูได้ยินตั้งแต่รอบแรกแล้วพอรอบแรกที่หนูยินคือ ใช่เลยเสียงที่บอกเนี่ยคอเคสเคาะหนึ่งเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบเขาเลยนะอ่า ประมาณสองสามทีพี่วีแล้วแบบ แล้วก็เป็นเสียงร้องไห้แล้วพอพอไปพอรอบรอบที่สองเองคือ จังหวะที่เพื่อนคอเคสเสร็จอะแล้ว เขาเคาะเหมือนเคาะเคาะจริงๆแล้วเขาก็ร้องไห้ดังกว่าเดิมแล้วแบบดังกว่ารอบแรกแล้วแบบ เอาแล้วมึงน้องโมนหนูบอกน้องโมนค่ะ พี่วีถามหน่อยไอเสิ่งที่เราได้ยินน่ะ เอ่อ ไม่สิ เราได้ยินในห้องคอมถูกไหม ใช่ค่ะ แล้วเราก็กำลังนั่งเล่น เรากำลังใช้คอมอยู่ถูกไหม ใช่ค่ะ เสียงมันมาจากคอมเครื่องอื่นไกลจากเราเยอะไหมอะคือเสียงคอมที่ว่าพี่เคาะที่เครื่องที่หนูนั่งเลย หมายถึงเสียงนี้เกิดขึ้นที่เสียง อุ้ยหมายถึงว่าก็คืออยู่ตรงนี้เสียงอยู่ตรงนี้เลยเหรอ เสียง เอาง่ายคือเสียงอยู่ตรงหนูเลย อยู่ตรงข้างหน้าหนูเลย ครับ แล้วเสียงเขาอะถ้าจากที่หนูจับจับได้ ก็คือเอาไว้ง่าย เขาก็น่าจะอยู่ ไม่ซ้ายไม่ตรงฝั่งซ้ายหนูก็ข้างหลังหนูเลย อ่า นี่คือฟิลนี้เลยพี่วิวแบบเอาหรือว่าเอาเนี่ยหรือแบบหนูก็เลยบอกว่ามึงไม่น่าทักเลย ก็เลยชวนแบบมึงออกเถอะตรงมึงไปเถอะกูว่าออกแล้วออกจากห้องนี้เถอะหนูก็ชวนมันเดินหนูก็ชวนมันเดินออกเลย คืออันนี้คือชัดสุดเรื่องที่บอกว่าก่อนเวลาจะเจออะไรในห้องในในแต่ละมุมโรงเรียนนะ ก็คือกับกับที่ใหม่นะพี่ ก็คือเขาจะมีไฟแวบแวบไฟเหมือนจะตกแต่มันตก อันนี้คือ อันนี้คือดีเทลน้ำผีเลยจะตกปะวะไม่ตกกับพิบเฉยเฉยจะเกิดแบบหนูก็เลี้ยกับหนูทุกครั้งก่อนได้ยินเสียงอะไรถูกไหมใช่พี่ อืมอ่ฮะคือหนูหนูก็เลยถือว่า หนูก็เลยแบบเริ่มมั่นใจ คือตอนมสามนี่บอกตอนมัธยมต้นมสามไม่แน่ใจ มาชัดตอนเข้าที่ใหม่ว่า ใช่วะต้องใช่แล้วแหละ อืมหนูก็ ก็คือคงได้ยินจริง ๆ แล้วแหละก็เลยแบบอ่ะ ได้ยินชัดเจนไปได้ยินคู่ด้วยก็เลยแบบอ่าชัดเจนแล้ว ของจริง หลังจากเนี้ยหลังจากเหตุเกิดที่ในห้องคอมเนี่ยน้องมนได้มีโอกาสไป สอบถามกับคนเก่าคนแก่ในโรงเรียนบ้างไหมว่า ในห้องคอมนี้เคยเกิดเหตุอะไรที่มีโอกาสจะทำให้เราได้ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวว่า เสียงเนี้ยมันมาจากดวงวิญญาณไหมอะไรเงี้ย มีไหมอืมถ้าจากห้องคอมอ่ะหนูอ่ะไม่ไม่ไม่เคยถาม แต่ถ้าแบบจากจากจุดอื่นในโรงเรียนก็จะมีแบบเขาเล่าต่อกันมา ได้ยินกันมา อะไรเงี้ย พี่วีก็จะฟิลนั้นค่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงที่ได้ยินต่อๆกันมาในที่นี้เป็นตึกอื่น อาจจะเป็นแบบอันนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นตึกตรงข้ามตึกตรงข้ามกับที่หนูที่หนูเรียน ตึกตรงข้ามกัน ก็ถ้าถามว่าพีกว่าเสียงนี้ ก็จะมีที่หนึ่งเลยคือตึกตรงข้ามกันตึกนั้นเขาเรียกว่าตึกพิมพ์ดีครับ ถ้าหนูจะไม่ ถ้าหนูจะไม่ผิด ตึกนั้นน่าจะอยู่ประมาณ อ่า ชั้นสูงสุดก็คือตึกสี่ชั้นสี่ อ่า น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะอารมณ์เหมือนห้องในตำนาน นะที่เขาแบบ อ่า เขาก็ล่ำลึกประมาณหนึ่ง อ่า หนูก็แบบไม่ได้คิดอะไรหรอก ก็คือแบบ อ่าเรียนเขาก็เรียนกันเนาพิมพ์ดีดแล้วเหมือนมันมีวันหนึ่งเหมือนครูก็สั่งงานว่า อ่า เดี๋ยวเราจะต้องส่งงานแล้วนะ อ่า จะแบบแจกกันบ้านแล้ว แล้วหนูก็หนวดแบบ วันนั้นเหมือนพอเราเลิกเรียนเสร็จ ช่วงจังหวะที่เรียนเสร็จก็น่าจะประมาณช่วงสี่โมงเย็น หนูก็นั่งในห้องนั่งในห้องกับเพื่อนๆให้พี่วีให้พี่วีนึกภาพง่ายๆคือ เป็นห้องห้องห้องแบบก็ค่อนข้างกว้างประมาณนึงแล้วก็จะมีพื้นดินเรียงเรียงกันเลยเป็นแบบอะไรนะตรงกลางซ้ายขวาคือเต็มเรียงเต็มเลยหนูก็นั่งกันแล้วคือการนั่งของพวกหนูคือเหมันเราก็เหมือนนั่งที่เดิมเนาะพี่ไม่ได้ย้ายจากที่เรียนเสร็จหนูนั่งตรงกลางห้องหนูนั่งโซนตรงกลางห้องประมาณ น่าจะแถวที่สองแถวที่สามประมาณนี้ เพื่อนมันก็นั่งซ้ายขวาของห้อง อ่า ทีแรกก็นั่งพิมพ์กันแบบเพลินๆก็ไม่ได้อะไรเออพิมพ์งานวะพิมพ์พิมพ์ก็นั่งพิมพ์กันไปสักสักพักแล้วเหมือนมันมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้นาน ไม่ได้นานจากจังหวะนั้นมากก็คือ ก็นั่งอยู่แล้วเหมือนแบบเสียงมาอีกแหละแต่ครั้งนี้คือเราไม่ได้เปิดไฟในห้องก็คือแบบเรียนปกติเสียงอ่ะ มันก็ดังแบบนึกง่ายๆคือพิมพ์ดีนะพี่ เวลาเรากดอ่ะมันก็จะดังแตกแตกแตกใช่ปะครับ ซึ่งวันนั้นหนูนั่งกัน แตกในที่นี้คือ จิ้มทีละตัวแตก่แตกทีละตัวอ่าแล้วทีแรกหนูก็แบบก็ก็ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเนาะก็นั่งกันอยู่แล้วสักพัก มันก็แตกอีกนั่นแหละพี่หนูก็เลยแบบ ครับ แตกอีกในที่นี้หนูก็เลยแบบ อ่าก็คิดในใจคงต้องหันแล้วมั้งต้องหันแล้วแหละเออหันดิต้องหันแล้วแหละหนูก็เลยแบบหันไปดู ผลปรากฏว่า หลังหนูไม่มีคน ไม่มีใครเลย เครื่องพิมพ์ที่ว่าอยู่หลังหนูเลยแล้วหนูนั่ง นั่งตรงนั้นคนเดียวหนูเลยแบบอ่ะฉันแล้วแหละหนูก็แบบอ่า น่าจะน่าจะใช่ไหม แล้วเหมือนทุกคนก็มองหน้ากันแบบมองหน้ากันแบบอัตโนมัติครับ ใช่ปะมึงมึงได้ยินปะอารมณ์แบบเหมือนมองหน้าได้ยินใช่ปะแสดงทุกคนก็มองหน้าว่าใช่ เหตุการณ์เนี้ย ไม่ได้มีแค่หนูคนเดียวที่ได้ยินเสียงนี้ด้วยถูกปะถูกค่ะ อันนี้คือพอต้องพิมพ์ดี เราอยู่กันอย่างน้อยก็น่าจะสี่ถึงห้าคน แต่แค่ว่าจังหวะตรงนั้น คือหนูนั่งตรงนั้นคนเดียว แล้ว แล้วเพื่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งซ้ายขวาของหนูนั่งคนละแถวแล้วอีกอ่าอย่างที่บอกแล้วพอพอเป็นหนูหนูนั่งคนเดียวหนูก็แบบว่าก็รู้สึกแล้วว่า เออ คือเห็นคือเหมือนเรารู้แต่ทีแล้วว่า ไม่ได้มีคนนะแก แต่เสียงชัดหนูก็เลยตัดสินใจหันไปดู ไม่มีค่ะ ไม่มีใครเลยนอกจากพวกหนูสี่ห้าคนตรงนั้น แล้วหลังหนูหนูนั่งแถวนั้นหนูนั่งคนเดียว เครื่องหลังหนูต้องก็คือไม่มีคนอ่า อันนี้ก็ถือว่าชัดเจนว่า ตึกเนี้ยเขาล่ำลือของจริงหนูว่าโอเค ของจริงก็เลยพากันเดินออกมาเลยพี่วี จบมึงไปเถอะแล้วกมึงเก็บของกลับบ้านกัน อืมเออแยกย้ายค่ะค่ะ นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่น้องโมนเนี่ยเอามาถ่ายทอดกับพี่วีว่า หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่มีเซนส์เกี่ยวกับการได้ยินเสียง อะไรบางอย่างที่คนอื่น อาจจะไม่ได้ยิน หรืออาจจะไม่ได้เห็น แต่หนูไม่เคยเห็นเป็นตัวตัวถูกป่ะแต่หนูจะได้ยิน ใช่ค่ะ ได้ยินเสียง ได้ยินเสียง อะไรบางอย่างที่บางบางบางครั้งคนอื่นไม่ได้ยินอะไรเงี้ยถูกป่ะ ใช่ค่ะ เออ ก็ถือว่าเป็นในหนึ่งหนึ่งในเซนที่ อุ้ยเอาจริงๆพี่ว่ามันหลอนกว่าคนเห็นอีกนะ หนูยังคิดว่า ถ้า หนูเห็นนะเหมือนที่พี่เหมือนที่เราคุยกันนตั้งแต่ทีแรกว่าถ้าหนูเห็นนะหนูยังพอตั้งสติได้ว่าเฮ้ย เขามาตรงไหนวะ ใช่ อาจจะแกล้งไม่เห็นได้ อาจจะแกล้งไม่เห็น ในความรู้สึกพี่ที่พี่ฟังโมนอ่ะ คือ ตั้งแต่ตอนเราสกินเรื่องกันนะครับวีบอกน้องว่า จริงๆ แล้วพอนึกภาพตามน้องว่า น้องได้ยิน แต่น้องไม่เห็น มันทำให้เกิดจินตนาการว่า แล้วตอนนี้มึงอยู่ตรงไหนวะรู้อไหม แต่แต่กับกับบางครั้งที่ผมผมเป็น ผมอาจจะมีเห็นเว้ยผมอาจจะเห็นบ้าง แล้วเวลาเราเห็นนะเรารู้เลยว่า อยู่ตรงนั้น ในระระหว่างที่เราเห็นว่าเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ย เราเราสามารถที่จะ ตั้งสติได้ทันนะว่า เออเขาอยู่ตรงนั้นว่ะ ถ้าเขาเข้ามาใกล้กว่านี้อ่ะเราก็ยัง ตั้งสติได้แต่ในกรณีของคนที่เขาได้ยินแต่เขาไม่เห็นเนี่ยคื